สำหรับสูตรนี้เนาะค่ะ หนูนักอะแนะนำว่าให้ใส่อ่ออโตวแค่ข้างเดียวในตอนปรับใหม่เท่านั้นเนาะโอ้โหโบนัสเขาเชี่ยมาย่างไวเลยมาแล้วหรออ่ะโอเค เดี๋ยวสำหรับเมื่อนี้หนูนาสิใส่สูตรปันเนาะค่ะปันได้แนะนำสูตรมาไปกลางก่อนเลยค่ะโอเคดาบโอ้โห โดดต็อไปใส่ค่ะโอเคดาบปุ๊โอ้โหโดดอีกแล้วอ่ะต่อไปกลาง สลับไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอเคโอ้โหฟันถือมาแล้วว่ะบิ๊กวินเข่านะคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหอ้าวตีขึ้นโอเคค่ะต้องไปขวาอืมดับเฮ้ยโดดอีกแล้วโอเคโอ้โหนี่อย่างวะเฮ้ยโดดไปถึงไหนเนี่ยโอเคโอ้โหโดดอีกแล้ว เออ เอาโล โอ้โห โดดแบบติดต่อกันหลายรอบนะ แล้วก็โลเลย โอ้โห สรุปแล้วหนูนะถึกตีพื้นข้างนึงแล้วค่ะ แล้วก็ดิโลสองข้างเสียดายว่ะแต่ว่าโอเคอยู่นะ ถ้ามันบ่โดดอ่ะ น่าจะได้หลายกว่านี้ เออน่าจะได้หลายกว่านี้เลยล่ะ ถ้าสมมติว่ามันบ่โดดอ่ะ โอ้โห สภาพ โอ้เสียดายหุ่นโอเค เออค่ะบัดบ่ลับบ่นอนเนาะค่ะเมื่อนี้กะหกโมงสิบห้าอืมนางเล่นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าตอนเศร้าๆนี้โอเคอยู่เนาะอ่ะกดเอง ส่วนมากค่ะ สมมติว่าเขาเออใส่ออโต้เบิร์ดหรือนาสิ กดเองเนาะค่ะ โอเค เออสามสิบ วย20 บาท บวกไม่อีกหาสิบาทเนาะค่ะ ตอนนี้เป็น3ามร้อยหาสิบไปเดี๋ยวถึงหาร้อยแล้วหนูน้สิ ปรับไม่อีกเทียนึงแล้วค่ะ เออสำหรับเอ่อออโต้ เป็นอย่างคอยบอบอบควรที่จะใส่เอ่อตลอดมาเต้สำหรับหนูน้คิดว่า พอเขาใส่ออโต้ลากไปยาวๆอ่ะ มันเริ่มดูดแล้วค่ะพราะส่ออโต้ติดเชี่ยมาสวยงามมานึ่งแถว โอ้โห90บาท มาอีก5บาทแจกกันสวยงาม มา อุ้ยผมโบซีโอเคหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วเนาะค่ะตอนนี้ สะสมเอ่อร้อยห้าบาทแล้วก็เข่าฟีสปินฟีข้างเอออ่าสวย โอ้โหเสียดายโลก อ่ะ ไม่สิบบาท อ่าโอเคตอนนี้หนูนะเด็ดมาหนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะค่ะอีกน้อยนึงสิได้ปรับไหมสวยโอ้โหหนึ่งร้อยห้าบาท โคตรเอา มาเดี๋ยวดูนะขออนุญาตปรับใหม่เนาะค่ะห้าร้อยสี่สิบละสามสิบบาท อ่ะสิบครั้งโอเค สวยสามร้อยสิบบาท เออ โอเค มาแจกกันสวยงามมาหนึ่งแถว โลเขาอีค่ะคอมโบสามอีกเที่ยนึงเออสิงโตมา สวยงามคอมโบสีดาบขวานคอมโบหามาแล้วค่ะ อีกครั้งนึงเฮ้ยองุ่น นั่นละสิบครั้งแล้วชิดเค้สวยงามเขาคอมโบเจ็ดโอ้โหฟิสปิน 20 ครั้งนี่เป็นอีกอย่างที่ได้ยากเนาะค่ะสำหรับโลมาเพราะว่าส่วนมากมันคอมโบหนึ่งคอมโบสองคอมโบสามแล้วก็หายเนาะค่ะ ยากเลยกว่ามันสิเข่าคอมโบแบบโคตรเจ็ดอะโดนโดนแล้ค่ะนูนักอะโดนโดนได้เทียนึงโอ้โหโคตรเอา สวย ค่อยๆ เก็บไปเนาะค่ะ พวกเอ่อโรมาได้ฟีสปินนี่จังไรกับคุมเนาะโอเคสะสมที่4ี่ร้อยหาสิบาทแล้วนะคะโอเค เดี๋ยวจังไรหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องรักปันสล็อตเดี๋ยวกะ กดเข่ากุ้มที่ได้แก่มาได้เลยเนาะค่ะหนูนะนี่กิจกรรมไฮเลนกันสู้มเลย กิจกรรมแจกเครดิตโอเคโอ้โหเชี่ยเสียดายสิงโตโอ้โหเสียดายสิงโตอีงนะเมื่อกี้หลายอย่างงามเลย ขอแค่ล็อกแรกเป็นสิงโตอะเจ้าไหนเขากะเขากะได้เนาะค่ะ น่าจะได้หลายเลยล่ะแต่หนูนะว่าหัวมันมันคุ้นอะไรนะสิงโตหนูนะลืมจำได้แต่อ่าัวงมงกุฎโลเอี่ยวเสีย โอเค 20สะสมที่700แล้วนะคะ อ่ะ เบิร์ดละ โอเค หนูนะได้มา700บาทเนาะคะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาต เบิร์ดออโต้นี่กับสิปรับไม่เนาะ โอเค เออ เฮ้ย เรื่อยๆ ว่ะอย่าว่าเถอะคอมโบสอง่ะบวกไปอีก 60 บาทเนาะคะ่ะ โอ้ยเย่าเมื่อกี้เห็นแบบแบบโล เอ่อ ซี่ช่องแล้วค่ะแต่ว่าเป็นซี่ช่องหลังเอ่อช่องแรกบ่มีโอเค20บาท สวย อ่ะ ตอนนี้ออโต้เบิร์ดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวหนูนาขออนุญาตปรับไปเนาะคะ่ะกะจ้างที่เคยบอกเนาะว่าหนูนาสิไส้75 บาท อ่ะ โอเค ออโต้สิบข้างเอ่อสำหรับ การไส้ออโต้เปิดเนาะค่ะ หนูนะสิไส้ไม่ 75 บาทเนาะ แต่ว่าหากแบบเป็นกดธรรมดาแต่แรกเลย หนูนะสิไส้ไม่ 60 บาทเนาะค่ะโอ้โหเสียดายโล่เนาะค่ะดาบงา เอ้ยลายงามโมเมนต์ดาบงามเฮ้ยเริ่มเบอร์แล้วก็ว่าไปทั่วเนาะ โอเค ตอนนี้อยู่ที่พันสามแล้วเนาะค่ะ เก็บไปเรื่อยๆสำหรับสูตรออโต้เทอร์โบของเราเป็นสูตร อันนี้เป็นสูตรที่แบบเข่าฟันสิงโตง่ายเนาะค่ะหนูนะคิดว่ามันไม่เข่าฟันสิงโตง่ายมากๆเลยสำหรับหนูนะ แต่ว่าห้าใส่ดูดูนี่บ่ดีเนาะค่ะ มันดูดมันมันสิดึงคืนเนาะค่ะโอเคโอ้โหโบนัสเข่ารอบที่สองกระมาติล่ะเฮ้ยโคตรเอามาสูตรปันคือเก้ากลางค่ะโอเคดับโอ้โหโดด ใช่ค่ะอู้โลเนี่ย เอ่อหนูนะเลือกได้ดาบกะโดดเพราะแบบไอ้นี่ต่อกับไดโลเนาะโอเคดาบอยู่โอ้โหมักโดดอะ่ะก็ไปขวาเนาะค่ะ เบื้องว่ะโล่โล่แบบม้าย่างดูเลยก็ไปกลางค่ะ โอเค สรุปแล้วได้โล่สามอันเนาะคะ่ะ อ่ะ เดี๋ยวนูนะขออธิบายสูตรที่ปันไห้นนะมากว่าเนาะคะ่ะสำหรับสูตรพันสิงโตไหมาเตอร์หมูวานแล้วล่ะตอนแรกอะไห้กดกลางเนาะคะ่ะ แล้วก็กดไส้กลางขวากลางไส้กลาง ขวาแบบเนี้ยสลับไปเรื่อย ๆ อันเนี้ยเป็นสูตรที่ ปั้นให้นูนามาเนาะโอเคพันเก้าแล้วอ่ะกดต้อนเนาะค่ะออโต้เบิร์ดอ่ายี่สิบบาทสวยงามมาหนึ่งแถวร้อยห้าสิบบาท ่าจะได้ปรับไม่ โอเคสองพันปรับไม่เนาะค่ะร้อยห้าสิบบาทรอบสุดท้ายเราไป ออโต้สิบครั้ง โอ้โหหาร้อยกะถือว่าโอเคอยู่นะ แต่ว่าหาร้อยอย่างได้อย่างว่าหันอย่างนะเบิ้งว่าทัน อืมสี่ร้อยโอ้โห เสียดายเสียดายแจกันอะเบิ้งเบิ้งห้าล็อกสามมีแจกันจักโตนะ สิบโอเค อีกสี่ครั้งแล้วค่ะ มาอีกสี่ครั้ง โอ้โห สวยคอมโบหนึ่งอ่าสองมา เอ้าเจอกันสวยงามคอมโบสามอีกเที่ยนึงไหมเฮ้ยหมาว่ะคอมโบซีฟิสปินแล้วเนาะค่ะเต็มแถวมา โอ้โห มาแล้ว แต่ว่าได้แค่หาครั้งแล้วค่ะรอบนี้โอ้โคตรเอาเลยอ่ะรอบแรกที่หนูนะได้คือฟันสิงโตออโต้อะเข่าออโต้ได้ฟันสิงโตรอบที่สองหนูนะเข่าออโต้ได้เอ่อได้ฟรีสปิน 20ครั้งรอบที่3ได้ฟันสิงโตเนาะค่ะ อันนี้รอบที่ 4 ที่เขาออโต้กะได้ฟรีสปินเนาะค่ะโอ้โหพันหกโคตรเอามา โอเค เดี๋ยวยังไหนหนูนักอะขอพอซ้ำนี่ดีกว่าเนาะค่ะสามพันสี่ร้อยสิบบาทกะถือว่าโอเคเลย เอาทุนมา 200 บาทเนาะคะ่ะ แต่ว่าห้าเหรียญตอนนี้กะน่าจะใส่เวลาโดนกะ เอาเป็นซ้ำนี้กันแล้วกันตอนนี้กะ โอ้ยหกโมงกว่าละ เอาเป็นนยโยกไปเกมมัวดีกว่า เดี๋ยวจะไปเล่นเกมมัวต่อ โอเค เดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะสำหรับช่องลักปันสล็อตอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้หนูนะน้ำแน่เนาะคะ่ะ แล้วกะอย่าลืมสล็อตเซียนพ่อมน้ำ โอเค เดี๋ยวจังไหนมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไม่คลิปหนาสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ